ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ really good